การเข้าสู่ยุคดิจิทัล ในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้าง ประเด็นที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ กระบวนการได้มาของข้อมูลในแต่ละองค์กรมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทำได้ง่ายขึ้นทำได้มากขึ้น และทำได้เร็วขึ้น จึงมีการตั้งคำถามขึ้นมาว่า เราจะนำข้อมูลไปทำอะไร ช่วยให้การจัดโปรโมชั่นแก่ลูกค้าเหมาะสมกับเดิมได้หรือไม่ คำตอบของคำถามนี้คือ สามารถทำได้ แต่ต้องมีความจำเป็นในการนำข้อมูล มาผ่านกระบวนการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคต่างๆ ก่อน องค์กรใดที่สามารถนำความรู้ทางด้านเหมือนข้อมูล ไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม จะกลายเป็นองค์กรที่มีความได้เปรียบในการดำเนินงาน ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตต่อไป จากการที่ได้รับ ดูคลิปวิดีโอในขั้นต้นนะครับจะเห็นได้ว่าการทำเหมืองข้อมูลมีความสำคัญอย่างมากในทุกองค์กร แต่เชื่อไหมครับว่า ปัญหาอย่างหนึ่งเกือบจะทุกองค์กรที่มีเหมือนกันก็คือการขาดแคลนบุคลากรทางด้านนี้ ดังนั้นผมและทีมพัฒนาจึงได้พัฒนารายวิชานี้ขึ้นมา เพื่อตอบสนอง บุคคลทุกบุคคลที่ต้องการมีความรู้ทางด้านวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล โดยวัตถุประสงค์ของรายวิชานี้ เราต้องการให้ผู้ที่เข้ามาเรียน ได้รับความรู้ ถึงหลักการ ทฤษฎี และกระบวนการในการทำเหมือนข้อมูลทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมข้อมูล การจำแนกชนิดข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล การหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูล รวมถึงการหาประสิทธิภาพของโมเดลที่ได้ถูกสร้างขึ้นมา ในแต่ละเทคนิค มาเรียนกับเรา มาเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลกันนะครับ สวัสดีครับ